สวัสดีค่ะ ในวิดีโอนี้เราจะมาดูเรื่องของ permission หรือสิทธิ์การเข้าถึงกันนะคะ สำหรับเนื้อหาในส่วนนี้นะคะ เราจะไปที่ user training slash hpc 101ขีด tara hpc a p y 101 slash working with tara slash working environment slash storage permission ค่ะ หรือเนื้อหาในคิดถ u b นะคะสามารถเข้าไปดูได้ดังที่อยู่ที่แสดงบนหน้าจอค่ะลำดับแรกเลยนะคะ คอร์สนี้จะเริ่มตั้งแต่การอธิบายก่อนว่า permission คืออะไรนะคะ ลักษณะการดู permission ดูยังไง จากนั้นเราจะมาดูวิธีการเปลี่ยน permission เป็นแบบต่างๆ กันค่ะ ส่วนแรกเลยนะคะ วิธีการดู permission เราสามารถใช้คำสั่ง ll เพื่อโชว์ไฟล์ในรูปแบบ list ออกมาได้ค่ะ หรืออีกคำสั่งหนึ่งนะคะคือคำสั่ง ls w a r k l นะคะคำสั่งนี้จะได้ผลลัพธ์เหมือนกับ ll นะคะทีนี้นะคะส่วนที่ได้จากคำสั่งนี้ก็คือคอลัมน์แรกนะคะจะเป็นส่วนของ permission ค่ะ เดี๋ยวเราจะกลับมาอธิบายในส่วนนี้ในภายหลังนะคะ จากนั้นถัดมาก็จะเป็นส่วนของเจ้าของไฟล์ค่ะ หรือไฟล์ owner ก็จะขึ้นเป็นชื่อ user ที่เป็นเจ้าของไฟล์นะคะ ส่วนถัดไปคือส่วนของก r ุ u p ค่ะ ก็คือก r ุ u p ที่เป็นเจ้าของไฟล์นี้นะคะ โดยกลุ่มเนี่ยจะเป็นชื่อกลุ่มรวม แล้วก็มียูเซอร์หลาย ๆ คนอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะ ถัดมาคือขนาดของไฟล์ค่ะ และถัดออกมาคือวันที่ที่ไฟล์ได้รับการ modify ล่าสุดนะคะ ตัวสุดท้ายคือชื่อไฟล์ของเราค่ะ ทีนี้มาดูคอลัมน์แรกนะคะ ที่เป็น permission กัน ตัวอักษรตัวแรกของ permission เนี่ย จะระบุชนิดของไฟล์ค่ะ ที่เจอบ่อย ๆ ก็คือเครื่องหมาย dash นะคะ หรือเครื่องหมายลบของเรา หมายถึงเป็น regular file ค่ะ ซึ่งก็คือไฟล์ปกตินั่นเองค่ะ อีกตัวหนึ่งคือตัว D ค่ะ คือ directory หรือ folder ต่างๆนะคะ 3 ตัวถัดมาคือ permission ในส่วนของ owner ค่ะ หรือ user ที่เป็นเจ้าของไฟล์นะคะ 3 ตัวถัดไปจะเป็น permission ในส่วนของ group ค่ะ หมายถึง user ทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มนั้นนะคะ ส่วน 3 ตัวสุดท้ายคือ author ค่ะ เป็น permission ของ author user นะคะ คือ user ท่านอื่น ในส่วนของ permission นะคะ ให้ดูตามตำแหน่ง และ letter หรือตัวอักษรที่ระบุไว้ค่ะ R คือ permission ในการอ่านหรือการเรียกดูไฟล์ค่ะ w นะคะ right คือ permission ในการเขียนไฟล์หรือการแก้ไขไฟล์ค่ะ ในที่นี้นะคะ ถ้าเป็น permission ของ directory หรือว่า folder ค่ะ จะครอบคลุมถึงการสร้างโฟลเดอร์หรือว่าการสร้างไฟล์ใด ๆ ภายในโฟลเดอร์หรือ directory นั้นด้วยนะคะ ส่วนอีกอันนึงคือตัว x ค่ะ คือ execute หมายถึงความสามารถในการรันไฟล์ค่ะ ไฟล์นั้นสามารถรันได้เลยหรือไม่นะคะ ง่ายๆ ก็คือสามารถพิมพ์จุด slash แล้วตามด้วยชื่อไฟล์ แล้วกด enter ได้หรือเปล่านะคะ โอเคค่ะทีนี้มาดูตัวอย่างกันนะคะ อย่างตัวอย่างแรกในที่ปรากฏในนี้ในส่วนของ user ที่เป็น rwdac นะคะ ในที่นี้หมายถึงว่า user สามารถทำการเปิดอ่านไฟล์ แก้ไขไฟล์ได้ ไฟล์ไม่สามารถรันได้นะคะามตัวถัดมาในส่วนของกลุ่มมีเป็น rdac นะคะ หมายถึงว่า user ท่านอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยสามารถอ่านได้อย่างเดียวนะคะ แก้ไขไม่ได้ค่ะ แก้ไขในที่นี้รวมถึงการลบด้วยนะคะ ส่วนสุดท้ายคือส่วนของ author ค่ะ เป็น r แดดเช่นเดียวกันค่ะ อีกตัวอย่างหนึ่งคือในส่วนของ directory นะคะ ก็จะเห็นว่า directory ค่ะ ตัวแรกเป็นตัว d ระบุ directory 3ตัวถัดมาเป็น rwx นะคะ user ที่เป็นเจ้าของ directory นี้สามารถเปิดอ่าน แก้ไขแล้วก็รันได้ค่ะ ในส่วนของโฟลเดอร์นะคะ การที่สามารถรันได้ หมายถึงว่าเราสามารถ cd เข้าไปในโฟลเดอร์ได้ค่ะ จากนั้นนะคะในส่วนของก r ุ u p ค่ะ r x นะคะ หมายถึงว่าอ่านได้แต่ไม่สามารถแก้ไขได้ค่ะ แล้วก็สามารถรัน ได้นะคะ x execute เช่นเดียวกันในส่วนของ author user นะคะ ส่วนสุดท้ายก็คือสามารถอ่าน และ execute ได้ค่ะ ในที่นี้แปลว่า user ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันหรือ user ท่านอื่นสามารถ cd เข้าไปในโฟลเดอร์นั้นได้ค่ะ แต่ไม่สามารถทำการสร้างไฟล์หรือสร้างโฟลเดอร์เพิ่มในโฟลเดอร์นั้นได้นะคะ เพราะไม่มี permission ตัว w ทีนี้นะคะ ถัดมาเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถเปลี่ยน permission ได้ยังไงบ้างนะคะ วิธีการเปลี่ยน permission นะคะจะแบ่งออกเป็น 2 แบบก็คือการระบุ permission ลงไปเลยว่าต้องการ permission แบบใดกับอีกแบบหนึ่งคือการอาศัยการแก้ permission ที่มีอยู่เดิมค่ะ เรามาดูแบบแรกกันก่อนนะคะ เป็นการระบุ permission ไปเลยว่าเราต้องการอย่างไรนะคะ ซึ่งการทำแบบนี้ค่ะสามารถทำได้2วิธี คือใส่ permission ในรูปแบบของ letter คือใส่ตัวอักษรลงไป อีกรูปแบบหนึ่งคือใส่เป็นตัวเลขนะคะ มาดูการใส่รูปแบบ permission ที่เป็นแบบ letter ค่ะหรือแบบตัวอักษรนะคะ เราสามารถทำการเปลี่ยน permission ได้โดยใช้คำสั่ง change mode ค่ะ chmod ตามด้วย permission ที่เราต้องการจะเปลี่ยนนะคะ จากนั้นตามด้วยชื่อไฟล์ค่ะ อย่างในตัวอย่างนะคะ จะเป็นการเปลี่ยน permission ให้ user มี permission ในการอ่านเขียนแล้วก็ execute ค่ะ โดยการระบุ permission นะคะ เราจะใช้เครื่องหมายเท่ากับค่ะ จะเป็น u user เท่ากับ rwx คอมมานะคะ ต่อไปเป็นส่วนของกลุ่มค่ะ ก็จะเป็นตัว g เท่ากับระบุเป็น rwx เช่นเดียวกันนะคะ ถัดไปคือส่วนของ user ท่านอื่น หรือส่วนของ author นะคะ เป็น o เท่ากับ r ค่ะ ก็คืออนุญาตให้เขียนอย่างเดียว ตามด้วยชื่อไฟล์ของเรานะคะคือ test 1ค่ะทำการกด enter แล้วตรวจสอบผลลัพธ์โดยการใช้คำสั่ง ll นะคะ จะพบว่า permission จากที่เป็น rw r r r นะคะ เปลี่ยนเป็น rwx rwx แล้วก็ r ค่ะในส่วนของไฟล์ test 1นะคะ ต่อไปนะคะเราจะกดลูกศรขึ้นเพื่อทำการทวนคำสั่งแล้วกลับไปแก้ไขคำสั่งเดิมนะคะ เราจะลอง permission อีกแบบหนึ่งคือเปลี่ยนในส่วน g ให้เท่ากับ rx นะคะ เมื่อใช้คำสั่ง ll นะคะ จะเห็นว่า permission ในส่วนของ group ค่ะตัว w จะหายไปนะคะ ทีนี้เรามาดูการเปลี่ยน permission อีกรูปแบบหนึ่งกันนะคะ รูปแบบนี้จะเป็นการระบุ permission เป็นตัวเลขค่ะ โดยเราจะใช้ตัวเลขทั้งหมด 3 ตัวด้วยกันนะคะ ตัวแรกแทน user ค่ะ ตัวที่ 2 คือส่วนของกรุ๊ปนะคะ แล้วตัวสุดท้ายคือส่วนของออเดอร์ค่ะ รูปแบบก็จะเหมือนกันนะคะ เป็นคำสั่ง chmod เลข 3 ตัว ตามด้วยไฟล์ที่เราต้องการเปลี่ยน permission ค่ะ อย่างในตัวอย่างนะคะจะเป็น permission 754 นะคะ ตัวเลขแต่ละตำแหน่งนะคะ สามารถคำนวณได้จากการนำค่า permission แต่ละอันมาบวกกันค่ะ อย่างเช่นตัว r มีค่าเท่ากับ 4 ตัว w มีค่าเท่ากับ 2 และตัว x มีค่าเท่ากับ1นะคะ ตัวเลข 421เกิดจากการคำนวณมาจากเลขฐาน2นะคะ ซึ่งไม่ขออธิบายในคอร์สนี้ค่ะ อย่างในตัวอย่างนะคะ 754 7 เกิดจาก 4 บวก2บวก1ค่ะ ซึ่งก็คือ r บวก w บวก x นะคะ5 5 คือ 4 บวก 1 ค่ะ r บวก x นะคะส่วนตัวสุดท้ายนะคะ ซึ่งก็คือ4ค่ะคือ r อย่างเดียวนะคะ เมื่อ Enter และใช้คำสั่ง ll ดูนะคะ จะพบว่าไม่มีความเปลี่ยนแปลงที่ไฟล์ test1 ค่ะ เนื่องจาก permission 754 จะเหมือนกับ permission ที่เราตั้งไว้ข้างต้นนะคะ อันนี้ก็ใช้วิธีการคิดแบบเดียวกันเลยนะคะ 7 มาจาก 4 บวก 2 บวก 1 ได้ rwx แล้วก็ 4 เป็น r d ดนะคะ เมื่อ ll ดูนะคะ จะพบ permission w เพิ่มเข้ามาในส่วนของ test1.txt นะคะ ต่อไปเราจะทดลองเปลี่ยน permission โดยการระบุชนิด permission นะคะ อย่างที่แสดงในหน้าจอนะคะ permission ที่เราใส่เข้าไปใหม่ จะทำให้ไม่พบการเปลี่ยนแปลงค่ะ เพราะว่าเป็น permission ชนิดเดียวกัน ต่อไปนะคะเราจะมาดูในส่วนของการเปลี่ยน permission อีกรูปแบบหนึ่งค่ะ ซึ่งเป็นการลดหรือเพิ่ม permission จากเดิมที่มีอยู่แล้วนะคะ ในส่วนของการลด permission จะเป็นเครื่องหมายลบค่ะ และการเพิ่ม permission จะเป็นเครื่องหมายบวกนะคะ เราจะมาดูการลบ permission ก่อนนะคะ จากตัวอย่างนะคะจะเป็น o ลบ r ค่ะ จะเป็นการลบ permission ออกจาก user ท่านอื่นๆ นะคะ สังเกตดูนะคะเมื่อกด enter แล้วเนี่ยตัว permission ตรงส่วนของ R จะหายไปค่ะกลายเป็นเครื่องหมายแดดแทน ส่วนอีกตัวอย่างนะคะ จะเป็นการเพิ่ม permission ค่ะ เป็น change mode g บวก w นะคะ ตามด้วยชื่อ directory ค่ะ จะสังเกตเห็นว่าส่วนที่เป็น d a ดในส่วนของกลุ่มนะคะ จะมีตัว w เพิ่มเข้ามาค่ะ ซึ่งแสดงว่าเราสามารถทำการเพิ่มไฟล์ หรือว่าสร้าง directory ภายใต้ directory นั้นได้แล้วค่ะ